ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่แปด นารทะมหาพรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอุเปขาปารมี เว้นเราแล้ว ไม่มีใครสามารถปลดเปลื้อง พระเจ้าอังคติราชจากมิจฉาทิฐิได้ วันนี้เราควรจะไปสงเคราะห์พระธิดา และทำให้พระราชา พร้อมทั้งบริวารชน เกิดความสวัสดียานนวชิระ พระราชจิตจาภรเทิดยานนวชิโร บุญของท่านมิถิลานครยังมีเด็กชายเขียนใจคนหนึ่ง ชื่อ วิชกะเป็นท่าเขา รักษาอุโบสถศีลได้ไปสำนักผู้นาชีวกได้ฟังคำสอนผู้นาชีวกและอาลาตะเสนาบดี จึงถอนหายใจฮึดฮัดร้องไห้ พระราชาตรัสถามว่า เจ้าร้องไห้ทำไม ไม่สบายหรือเปล่า เจ้าได้ฟังหรือประสบสิ่งใดมาจึงร้องไห้ นายวิชกะกราบทูลว่า ข้าพระองค์ มิได้มีทุกขเวทนาอันใดเลยพระเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้า ก็ระลึกถึงความสุขสบายของตนในอดีตชาติได้เช่นกันคือ ในชาติก่อนข้าพระพุทธเจ้า เกิดเป็นภาวะเศรษฐี อยู่ในเมืองสาเกตข้าพระพุทธเจ้า ได้รับการอบรมสั่งสอนมาดี ยินดีในการทำบุญให้ทาน มีอาชีพบริสุทธิ์ข้าพระพุทธเจ้า พยายามนึกถึงบาปกรรมที่ตนกระทำไว้ไม่มีเลย แต่ข้าพระพุทธเจ้าตายจากชาตินั้นแล้ว ได้มาเกิดในคันของนางกุมพทาสีหญิงขัดสนในมหานครแห่งนี้ ตั้งแต่เกิดมาข้าพระพุทธเจ้า ก็ยากจนเรื่อยมา ไม่รู้ว่าความสุขเป็นอย่างไร แม้จะยากจนเช่นนี้ ก็ตั้งมั่นทำความดี ได้แบ่งอาหารครึ่งหนึ่งทำบุญ ได้รักษาอุโบสถศีลในวันสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำตลอดมา ไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ และไม่ได้ลักทรัพย์เลย บุญทั้งหมดที่ข้าพระพุทธเจ้าทำ ศีลที่ข้าพระพุทธเจ้ารักษา เห็นจะไร้ผลตามที่อลาตะเสนาบดีกล่าวเป็นแน่ ชีวิตของข้าพระพุทธเจ้า ประสบแต่ความล้มเหลว พบแต่ความปราชัยเหมือนนักเลงพนันอ่อนหัดส่วนอลาตะเสนาบดีกลับประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีแต่ชัยชนะเหมือนนักเลงผู้ชำนาญการพนันข้าพระพุทธเจ้าไม่เคยพบความสุขสบายบ้างเลยเมื่อมาได้ฟังคุณาชีวกแล้วจึงร้องไห้เสียใจ ในอดีตชาติ ในการพระพุทธเจ้าพระนามว่ากสปะ นายวิจกะนั้นเกิดเป็นคนเลี้ยงโค เที่ยวตามหาโคที่หาย ออกจากฝูงเขาออกเที่ยวตามหาโคไปตามป่า ถูกพระธุดงหลงทางรูปหนึ่ง ถามทางออกจากป่ารู้สึกหงุดหงิดจึงนิ่งเสีย เมื่อถูกท่านถามซ้ำอีกก็โกรธแล้วกล่าวว่าพระกี้ข้านี้พูดมากจัง เห็นทีจะเป็นขี้ข้าเขาจึงพูดมากกรรมหาได้ให้ผลในชาตินั้นไม่ แต่สงบนิ่งอยู่ เหมือนไฟที่ถูกเท่ากลบปิดไว้ ครั้นถึงเวลาตาย กรรมอื่นให้ผลก่อน เขาจึงท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารตามลำดับของกรรม เพราะผลแห่งกุศลอย่างหนึ่งทำให้เขาได้มาเกิดเป็นเศรษฐีในเมืองสาเกต ได้ทำบุญไว้มากมาย หลังตายจากชาติเศรษฐี กรรมที่เขาด่าพระผู้หลงทาง ได้โอกาสจึงมาให้ผลทำให้มาเกิดเป็นทาสคนอื่นในชาตินี้ เมื่อนายวิชกะ ระลึกได้เฉพาะชาติที่เกิดเป็นเศรษฐีทำบุญไว้มาก แต่ก็ไม่รู้ถึงชาติที่ทำกรรมไว้ จึงกล่าวอย่างนั้นด้วยเข้าใจว่า แม้ดังบุญไว้มากมายยังต้องมาเกิดเป็นทาสพระเจ้าอังคติราชตรัสกับเขาว่า วีชกะทางไปสุคติไม่มี เธอยังสงสัยอยู่อีกหรือ สุขหรือทุกข์สัตว์ย่อมได้เองเป็นแน่ สัตว์ทั้งปวงหมดจดได้ด้วยการเวียนว่ายตายเกิด เมื่อถึงเวลาก็จะบริสุทธิ์เอง เธออย่าเรียบด่วนไปเลย เมื่อก่อนเราเองก็ทำกุศลมากมาย เอาใจใส่ในพรามและครหบดีทั้งหลาย อนุสาสราชจิตอยู่เนืองเนือง เพื่อให้ประชาชนงดเว้นจากความยินดีในกรรมคุณ ครั้นแล้ว พระราชาได้ตรัสบอกลาคุณาชีวกว่าท่านกสปะพวกข้าพเจ้าหลงเข้าใจผิดมานาน แต่มาบัดนี้พวกข้าพเจ้าได้อาจารย์แล้ว ตั้งแต่นี้ไป พวกข้าพเจ้าจะเพลิดเพลินยินดีในกรรมคุณ แม้การฟังธรรม ในสำนักท่านนานไปกว่านี้ ก็ทำให้พวกข้าพเจ้าเสียเวลาเปล่า ท่านจงหยุดเถิด พระเจ้าอังคติลาช ราชาแห่งแคว้นวิเทหราชเสด็จกลับพระราชนิเวศ โดยที่ไม่ได้พระราชทานสักการะสิ่งใด แก่ผู้นาชีวกตอนแรก พระราชาเสด็จไปพบกุณาชีวกทรงนมัสการแล้วจึงตรัสถามปัญหา เมื่อเสด็จกลับไม่ได้ทรงนมัสการ เพียงแต่การนมัสการกุณาชีวกพระเจ้าอังคติราชยังไม่ทรงกระทำฉะไหนพระองค์จะพระราชทานเครื่องสการะ เพราะเข้าใจว่ากุณาชีวกเป็นผู้ไม่มีคุณอะไรเลย ครั้นวันรุ่งขึ้น พระองค์จึงให้ประชุมเหล่าอัมาตให้บำเลอความสุขกัน รับสั่งว่า นับตั้งแต่วันนี้ไป เราจะเสวยความสุขในกรรมคุณเท่านั้น อย่าพึงรายงาน ราชกิจอื่นให้เราทราบ ทรงมอบให้วิชัยอมาต สุนามะอมาตและอาราตะเสนาบดี เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน โดยไม่ใส่พระไทยราชกิจอะไรเลย